มาครับ เดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนวิธีการสร้างริงโทนบน iPhone กันนะครับ อัปเดตปี 2020นะครับ เรามาชมวิธีการสร้างเสียงริงโทน หรือว่าเสียงเรียกเข้าให้กับ iPhone โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับ อย่างแรกครับ สิ่งที่เราจะต้องมีก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า GarageBand นะครับ ให้เข้าไปที่ App Store จากนั้นให้ค้นหาคำว่า GarageBand G A R A G E เราจะเห็นบรรทัดแรกนะครับที่เขียนว่า GarageBand แอปพลิเคชัน GarageBand สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GarageBand เสร็จเราพักไว้ก่อนนะครับ สิ่งต่อไปที่เราจะต้องมีเพิ่มเติมนั่นก็คือไฟล์เสียงที่เราจะเอามาทำการตัดเสียงริงโทนนะครับข้อมูลที่เราจะต้องทราบคือ 1. ไฟล์เสียงนั้นจะต้องเป็นไฟล์เสียงที่เราดาวน์โหลดลงไว้ใน iPhone ของเราเรียบร้อยแล้ว มันจะมาจากหลาย ๆ แหล่งครับ ยกตัวอย่างแหล่งที่มาแรกนะครับเราจะซื้อจาก iTunes Store ลงมานะครับเพื่อจะเก็บไว้ในเครื่องของเรา ต้องบอกว่าไฟล์ตรงนี้จะต้องทำการซื้อก่อนนะ ถ้าเป็นไฟล์เพลงต่าง ๆ ใน Apple Music หรือว่าพวก Spotify ต่างๆนะครับจะไม่สามารถทำได้ อันที่ 2 เราสามารถดาวน์โหลดจากเว็บได้ พวกไฟล์ MP3 ต่างๆนะครับ ก็แนะนำว่าถ้าต้องการที่จะดาวน์โหลดไฟล์ MP3 เหล่านั้น จากเว็บไซต์ต่างๆ ก็ให้ดูเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับ ถ้าเป็นฝั่งของเว็บไซต์นะครับ ผมจะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า artlist.io นะครับ ถ้าใครมีแหล่งอื่นนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เช่นกัน อันดับที่3ครับเราสามารถ ดาวน์โหลดจากแหล่งของ YouTube ก็ได้นะครับ ซึ่งวิธีการนั้นลองหาใน Google ดูเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับว่าเราจะหาเพลงใน YouTube และก็ดาวน์โหลดลงมาได้อย่างไรนะครับแต่ผมจะแนะนำ2วิธีแรกนะครับ วิธีที่1ครับผมจะเข้ามาที่ iTunes Store และหลังจากนั้นผมจะทำการค้นหาครับเลือกที่ Search ผมจะค้นหาเพลงที่ชื่อว่า you know I will go get นะครับซึ่งเป็นเพลงที่ค่อนข้างฮิตใน TikTok นะฮะอยากจะนำเพลงนี้มาทำเป็นเสียงเรียกเข้านะครับ ราคาจะอยู่ที่ 19 บาทนี่ผมทำการซื้อแล้วก็ดาวน์โหลดเก็บลงในเครื่องนะครับ พอเราได้เพลงแล้วนะครับ ให้เปิดแอปพลิเคชัน GarageBand ขึ้นมาครับ หน้าตาของแอปพลิเคชัน GarageBand จะเป็นในลักษณะนี้นะครับ เปิดขึ้นมา เราเลือกไปที่ Continue หรือว่าต่อไปนะครับ กดอีกทีนึง ต่อไป Allow เราจะเห็นหน้าต่างของการเลือกเครื่องดนตรีนะครับ เราเลือกตัวไหนก็ได้ พอมาอยู่ที่หน้านี้ได้ใช่ไหมฮะ ตรงคีย์บอร์ดเราแท็บเข้าไปเลยครับ1ครั้ง สิ่งที่ต้องทำต่อไปให้แท็บที่เมนูที่ 3 บนซ้ายสุดครับที่เป็นรูปคล้ายๆ เป็นบล็อกบล็อกแท็บครั้งหนึ่งหน้าต่างแอปก็จะเปลี่ยนมาในลักษณะนี้ สิ่งต่อไปนะครับให้กดที่เครื่องหมายบวกนะครับที่มุมบนขวาแตะบวกทีนึงครับค่า section A นะครับ ค่าปกติจะถูกตั้งไว้ที่ 8 บาร์ใช่ไหมครับ ให้ปรับไปที่ 30 นะครับ แล้วก็แท็บ1ทีเราจะเห็นว่า ความยาวของแทร็กนั้นจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิม 8 บาร์มันจะสั้นๆใช่ไหมฮะตัวนี้เราเพิ่มเป็น 30 มันก็จะยาวขึ้น ทั้งนี้เพื่อความง่ายในการที่เราจะปรับความยาวของเสียงริงโทนนะครับขั้นตอนต่อไปครับให้เลือกไปที่ลูปครับที่มุมบนขวาอันที่2นะครับที่เป็นคล้ายๆโรลเลอร์โคสเตอร์ตรงนี้นะฮะเครื่องหมายของลูปเราแท็บทีนึงจากนั้นครับจะมี Apple Loop แล้วก็ไฟล์แล้วก็ Music อันที่3 เพลงที่เราซื้อมาเมื่อกี้มันจะอยู่ในมิวสิกนะครับ ให้เราแท็บมิวสิกทีหนึ่งแล้วก็เลือกไปที่ 2 ชื่อเพลงที่เราเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นะครับ ต้องสังเกตว่าถ้าเพลงที่เป็นสีเทาๆ จะไม่สามารถเลือกลงมาได้ เพราะเพลงนั้นอาจจะติดลิขสิทธิ์ เป็นเพลงจาก Apple Music ที่เราเช่ามา เราไม่ได้ซื้อ เราไม่ได้เป็นเจ้าของ จึงไม่สามารถที่จะนำมาทำเสียงริงโทนได้นะครับ เลือกเพลงที่เมื่อกี้ที่เราซื้อมาทิ้มค้างไว้แล้วก็ลากลงที่แอปนะครับ เราจะเห็นหน้าต่างนี้โผล่ขึ้นมานะครับ ให้กดเพลงตรงนี้ครับ ตรงบนกลางนะฮะแล้วก็เพลงก็จะเล่นไป แล้วก็หาจังหวะให้มันถูกนะครับเราเจอแล้วอยู่บริเวณตรงนี้ทำเครื่องหมายให้อยู่บริเวณจุดเริ่มต้นนะครับแถบไว้หนึ่งทีแล้วหลังจากนั้น แตะไว้ทีหนึ่งแล้วก็เลือกสปริตแล้วหลังจากนั้นครับเราตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก โดยการแท็บแล้วก็ดีลีท นะครับเราก็จะได้ส่วนที่เป็นจุดเริ่มต้น เราเลือกจุดเริ่มต้นไว้เท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับ เพราะว่าแอปพลิเคชัน GarageBand นั้น จะตัดระยะเวลาให้ไม่เกิน 30 วินาทีเองนะครับ ขอให้จุดเริ่มต้นถูกต้องก็เพียงพอ และหลังจากนั้นครับขั้นตอนต่อไปเราจะทำการ Export เพื่อไปสร้างเป็นเสียงริงโทนนะครับ เลือกเครื่องหมายสามเหลี่ยมลูกศรชี้ลงตรงนี้นะครับ แล้วก็เลือกไปที่ My Song นะครับ และจะออกมาหน้าต่างในลักษณะนี้ให้ตั้งชื่อครับให้แท็บทีหนึ่ง ตั้งชื่อเพลงเสร็จให้กดดันนะครับ จะได้ชื่อเพลงในลักษณะนี้ หลังจากนั้นครับการส่งออกให้แตะค้างไว้ครับ แล้วก็เลือกไปที่แชร์นะครับ แล้วก็เลือกเมนูที่2ครับชื่อว่า Ringtone แอปพลิเคชัน GarageBand จะบอกว่าความยาวมันเกินนะครับเดี๋ยวเขาจะตัดให้เหลือ 30 วินาทีเอง เราก็เลือกไปที่ Continue หรือว่าต่อไปนะครับ อันนี้จะเป็นชื่อของ ringtone นะครับ เราก็กด export หรือว่าส่งออกนะครับที่มุมบนขวา เสียง ringtone ก็จะถูกส่งออกไปนะครับ อันนี้เราสามารถเลือกเป็น use sound as ringtone ได้เลยนะครับ แล้วก็เลือกเป็น standard ringtone จากนั้นเดี๋ยวเราลองโทรเข้าดูนะครับว่าเสียง ringtone นั้นจะเปลี่ยนหรือเปล่า นี่คือเสียงวิงโทนที่เราเพิ่งสร้างมานะครับ ก็จะเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวต่อไปมาดูวิธีที่2นะครับ เราจะดาวน์โหลดเพลงจากเว็บไซต์ ผมจะเข้าเว็บไซต์ที่ชื่อว่า artlist.io ต่อมาครับผมจะดาวน์โหลดเพลง mp3 นะครับจากเว็บไซต์ลงมาที่ iPhone นะครับ ผมก็แตะไปที่ mp3 และหลังจากนั้นครับ Safari จะถามว่าต้องการที่จะดาวน์โหลดไฟล์ไหม เราก็เลือกที่ดาวน์โหลดนะครับ เรามาดูสถานะการดาวน์โหลดครับที่มุมบนขวานะครับที่เป็นรูปในการดาวน์โหลดอยู่บนนี้ เราจะเห็นสถานะว่ากำลังดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับ ต่อมาครับวิธีการทำเสียงดิงโทนก็ทำลักษณะคล้ายๆกัน เปิด GarageBand ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเลือก Create Song นะครับเลือกลักษณะแบบเดิม แล้วก็แท็บที่บล็อกมุมบนซ้าย แต่เครื่องหมายบวกเพื่อเปลี่ยนบาร์นะครับจาก 8 ให้เป็น 30 แล้วก็แท็บ แล้วก็จากนั้นครับเลือกลูปครับ เพื่อที่จะเปิดเพลงขึ้นมา เมื่อกี้เราเลือกใน Music ใช่ไหมครับ ต่อมาเราจะเลือกจากไฟล์นะครับแท็บไปที่ตรงกลางครับ เลือกว่าไฟล์ แล้วหลังจากนั้นครับแท็บไปที่ browse item from the file app นะครับ ซึ่งไฟล์เมื่อกี้ที่เราดาวน์โหลด mp3 มานะครับ มันจะอยู่ในแอปพลิเคชันไฟล์ ให้เราแตะที่ข้างล่าง นี่คือเพลงที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับ แล้วก็แตะ หลังจากนั้นถ้าไฟล์ไม่ขึ้นอีกทีนึงนะครับ ให้เรา แตะมาที่แท็บมิวสิกก่อนแล้วแตะมาที่แท็บไฟล์ทีหนึ่งเราจะเห็นชื่อเพลงเมื่อกี้นะครับที่เราดาวน์โหลดมาทำเหมือนเดิมครับลากมา จากนั้นวางไว้ในที่ที่ต้องการนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็ตัดในช่วงของเพลงที่เราอยากจะได้ที่ทำเป็นลิงโทนนะครับพอทำเสร็จครับให้เลือกที่มุมบนซ้ายลูกศร ลงแตะไมายซองตรงนี้เราคลิกค้างไว้ แล้วก็เลือกเป็นแชร์นะครับแล้วก็เลือกเป็นลิงโทน แล้วก็กด continue นะครับ แล้วก็ตั้งชื่อเป็นเสียงริงโทนนะครับ แล้วก็ done แล้วก็ export แล้วก็กดโอเคนะครับ จากนั้นให้เข้ามาดูที่การตั้งค่าครับ setting เลือกไปที่ sound and haptic นะครับ เสียงและการสั่นหลังจากนั้นเลือกไปที่เมนูที่ชื่อว่า ringtone นะครับ แต่ ringtone จะเห็นว่าริงโทนที่เราตัดเมื่อกี้นะครับจะมีเพลงแรกก็คือ you know I will go get เพลงที่2ก็คือ elevation นะฮะ อันนี้คือเราสามารถตั้งค่าที่ตรงนี้ได้เลย และถามว่าเราจะลบริงโทนที่เราเพิ่งสร้างมานั้นทำอย่างไร วิธีการง่ายๆครับก็ให้สไลด์ที่ริงโทนนั้น ๆ เลยนะครับเพื่อทำการลบเพียงเท่านี้ริงโทนต่างๆ ที่เราสร้างมาเมื่อกี้ ก็จะถูกลบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับ และนี่ก็คือ 2 วิธีนะครับในการสร้างเสียงริงโทนที่เราจะ นำเพลงอยู่บน iPhone นั้น มาตัดเป็นเสียงเรียกเข้า โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับ หลักๆ มันจะยากในส่วนที่เราจะหาเพลงมาจากไหน ส่วนวิธีการทำนั้นจะเหมือน ๆ กัน คือใช้แอปพลิเคชัน GarageBand ตามวิธีที่ผมได้แนะนำไปนั่นเองนะครับโอเคครับ ถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามที่ช่อง i m o d Official ของพวกเรานะครับเดี๋ยวยังไงจะมีข่าวสารแล้วก็เทคนิคอื่นๆ มาแนะนำให้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ สวัสดีครับ Let's go